you. Native for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา หาการพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงของนักเรียนไทย สวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะการพูด เราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า เด็กไทยของเรา มีปัญหาในการพูดและการออกเสียงอย่างไร วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในการสอนการพูด และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนุษสุขศรี อาจารย์คะ นักเรียนไทยเนี่ย มีปัญหาในการออกเสียงยังไงบ้างอะคะ อืมอาจารย์ถามคำถามนี้นะ ดีใจที่มีคนถามเพราะว่าตอบยาวมากเลยนะอาจารย์ อันดับแรกคำว่านักศึกษาไทยผู้เรียนไทยเนาะโดยทั่วไป มีปัญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง มันต้องแบ่งออกเป็นหลายประเภทมากเลย อันดับแรกที่สุดเลยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าไม่สามารถออกเสียงได้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีอวัยวะเหมือนเขาเลยนะ แต่ว่า เพราะว่าออตอนที่เราเป็นเด็ก ๆเนี่ยเราเรียนภาษาไทย เพราะฉะนั้นภาษาแม่ของเรามีเสียงจำนวนเนี้ยเราก็จะจำไว้มันจะบันทึกไว้ในสมองนะเสร็จแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยนึงเราได้เรียนภาษาอังกฤษ เสียงมันจะวิ่งเข้าไป แล้วก็ไปหาเสียงที่คล้ายคลึงอะ่ะแล้วมันก็จะอยู่รวมกันเช่นเราได้ยินเสียงเกอร์เนี่ยเด็กก็จะเอาไปแมทช์กับเสียงเอาเอาไปเทียบกับเสียงกอไก่เนี่ยแล้วเขาก็จะออกเสียงเป็นเกอร์เช่นคำว่า good เขาก็จะออกว่า good เพราะฉะนั้น อพอครูสอนเนี่ยครูก็บังเอิญไม่ได้ยินอะไรเงี้ยเนาะสามสิบคนอะไรเงี้ยเข้ามาเด็กก็ good morning teacher ครูก็ไม่ได้แก้ ตั้งแต่เด็กนะคะมันนักเรียนเยอะด้วยไงก็โตขึ้นมามันก็จะติดเป็นนิสัยอันนี้ก็ไม่หายละเพราะว่ามันอิทธิพลจากภาษาแม่ด้วยนะบางคนเขาก็ไม่เชื่อทฤษฎีนี้นะเขาก็บอกภาษาแม่เนี่ยแก้ไขได้แต่ว่าอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยสังเกตนะจากการวิจัยว่าเป็นภาษาแม่อันนี้คือปัญหาที่1คือ เสียงในภาษาอังกฤษบางเสียงเราไม่มี เราก็จะออกเสียงไม่ได้นะตัวอย่างง่ายๆที่เด็กไทยมีปัญหาจากการวิจัยของดิฉันเองอ่ะก็เช่นเสียง r l นะเสียง r เนี่ยแล้วเราเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็ออกเสียงรอเรือไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะซึ่งมันคล้ายคลึงกับตัว r ในภาษาอังกฤษมาก ว่าพอไปถึงตัว R ซึ่งออกเสียงยากกว่านิดนึง เพราะว่ามันมันต้องเกรงลิ้นแล้วก็ไม่แตะเราต้องระวังว่าเราก็จะพูดไม่ชัด it's going to rain rain เราก็จะบอกว่า it's going to rain นะหรือว่า breed ที่แปลว่าเผ่าพันธุ์นะสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะบอกว่า breed นะเจอฝรั่งเราบอกอุ้ยสุนัขตัวนี้นะ good breed เขาบอกอ๋อ good breed ฝรั่งก็จะบอกอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ชัด มันจะมีบางเสียงนะคะตัวอย่างเช่นเรอ เลอเลอนี่เราก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่เรอเลอเฟอร์เวอร์ตัวตัว V เนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเฟอร์นะคะแล้วก็เสียงเฟอร์เสียงเช่นคำว่า thank you เนี่ยเราก็จะออกเป็น thank you บาง thank you บางอันนี้คือเสียงที่เราไม่มี ซึ่งจริงๆก็ไม่เยอะนะมันก็จะมีเนี่ยเมื่อกี้นี้เนาะ ver เรใช่ไหมแล้วก็อะไรนะ g อ่าแล้วก็เสียงอย่างในคำว่าลูกไก่อย่างเงี้ย chicken เนี่ยเสียง ชอเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยมีในตัวชอช้างอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ออกเสียงชอช้างเป็นชอช้าง เพราะฉะนั้นเวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ย chicken เขาก็จออกเสียงว่า chicken แล้วก็ไม่ทราบเลยนะไม่รู้ตัวตัวเองผิด อาจารย์ก็ไม่ได้แก้อันนี้ก็ไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าเพียงแต่ว่านักเรียนเยอะไง อาจารย์ก็เออได้ยินถูกละ chicken โอเคถูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันต้องเป็น chicken นะตัวดิฉันเองเนี่ยจะพูดเนี่ยต้องหยุดนิดนึงไม่ได้พูดเพราะเราไม่ใช่ native speaker ไม่ได้เป็น bilingual ใช่ไหม เราก็จะไม่พูดว่า chicken ทันทีแล้ว่า there's a chicken อะไรเงี้ยต้องต้องแบบหยุดนิดนึง แต่ถ้าหากว่าเป็นเสียง เนี่ยบางคนก็จะไม่ได้เสียงนี้ เพราะว่ารวมเป็นเสียงเดียว บางคนได้เชอไม่ได้นี้นบางคนได้ก็ไม่ได้เชอก็ต้องพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมาฝึกแยกใช่ไหมนักศึกษาก็จะต้องเรียนอะไรนะเชฟกับเชฟอะไรเงี้ยทั้งฟังทั้งพูดก็จะแก้ได้ แต่พออายุ 18เนี่ยมันก็แก้ยากนะะทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่มีบางคนก็เลยเรียกเป็นตามทฤษฎีว่าเป็น mother tongue interference แปลว่าการแทรกแซงของภาษาแม่ทำให้เราพูดภาษาไทยไม่ชัดนะก็เราปล่อยไว้เนิ่นนานจนอายุ สัก 18 เข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บ ก็ต้องมาแก้กันใหม่ ทีนี้เรื่องที่ที่หนึ่งคือเสียงเราไม่มี เราพูดไม่ชัดเนาะนี่มาเรื่องที่หนึ่งยาวมากเลยเรื่องที่สองนะคะ อันนี้นักวิชาการเป็นกันเยอะคือออกเสียงผิดเพราะอ่านตามตัวสะกดอย่างเช่นคนไปอเมริกาเนาะไปเมืองทูซอนอย่างเงี้ยมันสะกด T U C S O N เนี่ยบอกว่าเธอจะไปไหนอ่ะเขาบอกว่าก็อ่านสะกดเองตามระบบไปทักสันอะไรหรืออันนี้คือจริงๆแล้วก็ดูตลกนะล้อกัน แต่ว่าไม่ได้ผิดร้ายแรงอันนี้เพราะว่าแค่เปิดดิกชันนารีเราก็แก้ปัญหาได้แล้วคือเส้นผมบางภูเขา พวกเราเองก็ผิดบ่อยแต่ว่าอาจารย์ภาษาอังกฤษเราจะไม่ยอมเขียหน้าใช่ไหมเราไม่มั่นใจเราต้องรีเช็คก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็แบบมี Google นะง่ายก็จริงวิธีแก้ปัญหาเนี่ยฝึกให้เป็นนิสัยอะไม่มั่นใจเปิดเลย แต่ปัญหาคือว่าคนเรามักจะมั่นใจเกินไปมันอย่างบางคำที่ที่ใช้กันบ่อยๆเช่นคำว่า available เนี่ย มันมีบางบางประเทศนะ ก็ไม่ทราบประเทศไหนบ้างแต่ว่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษอเมริกาหรือว่านิวซีแลนด์อะไรประเทศที่ใช้เป็นหลักนะเขาจะพูดคำว่า available เนี่ยว่า available เด็กก็จะมาก็จะอ่านว่า available มาเลยก็ก็ไม่ถือว่าผิดงแต่ว่าฟังแล้วก็จะต้องงงอ่ะมันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำว่า blood เนี่ยในอังกฤษบางบางบางบางบางเมืองนะบางแคว้นก็จะอ่านว่า blood อย่างเงี้ย จะคนฟังก็จะสะดุ้งนิดนึงเอ๊ะพูดอะไรอ่ะก็ก็จริงๆก็คือ blood ก็ก็คืออันนี้ก็คือพูดไม่ชัดเพราะว่าอาจจะมี accent หรือว่าอาจจะพูดตามภาษาถิ่นอะไรเงี้ย ก็อันนี้ไม่ถือว่ามีอิทธิพลหรือว่ามีเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารแล้วก็แก้ไขได้ค่ะทีนี้เรื่องที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยทั่วไปไม่ได้ตระหนักนะ ก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันทุกครั้งอาจารย์นะตอนเราเป็นเด็กเราก็เรียนว่าเสียงอะไรนะตัว C เนาะ C A T cat อะไรเงี้ยทีนี้พอเราไปเจอ C E N S O R เราจะอ่านว่าอะไรอะใช่ไหมเออเราก็จะอ่านว่าไงเออหรือ century อย่างเงี้ย century เราก็ไม่รู้จะอ่านว่ายังไงนะก็ ก็ตกใจอีกก็เปิดดิกค่ะได้นิดเดียว แต่ว่าคนที่เรียนประจำอ่ะก็จะจำได้ก็เอออันนี้อ่านว่าเซนเซอร์นะนะไม่ใช่ฟีแคทอันนี้เป็นเรื่องของความไม่สม่ำเสมอของการสะกดค่ะเวลาเราเปลี่ยนวรรณยุกต์อาจารย์เช่นกากากากากาใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเฉพาะเสียงสูงต่ำเนาะมันไม่มีอิทธิพลกับสระและเพียงชนะ แต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มี stress แล้วก็ intonation ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะการลงน้ำหนักเสียงแล้วก็ท่วงทำนองเสียง stress เนี่ยมันเป็นระดับคำอาจารย์ทีนี้มันมีอิทธิพลมากเลย เพราะว่าภาษาที่มี stress เนี่ยคือพอลงหนักปุ๊บนะหนึ่งคือหนึ่งหน่วยเนี่ยหนึ่งคำเนี่ยเขาจะลงเขาเรียกอะไร primary stress การลงน้ำหนักเสียงที่หนักที่สุดดังที่สุดเนี่ยได้แค่อันเดียว เพราะว่าถือว่ามีหนึ่งความหมายใช่ไหมหนึ่งหน่วยความหมาย เช่นคำว่า dog ก็จะมีปัญหา มันก็เป็น dog นะคะ dog ก็จะเป็น dog ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ต้นประโยคท้ายประโยค อะไรเงี้ยนี่ก็จะโอเคนะคะมันก็จะออกเสียง the or a g เป็น a dog ตลอดเนาะทีนี้พอใส่ stress เข้าไปนะคะถ้าถ้าเป็นสองพยางเนาะเช่นคำว่าสมมติเนาะที่มันย้ายได้ เช่นคำว่า present เนาะ present เนี่ยมีคนถามว่า present เนี่ย present สะกดเหมือนกัน อีกอันนึงก็สเตรสข้างหน้าเป็น present ใช่ไหมแล้วก็โปรแกรมก็จะเป็น program สเตรสข้างหน้า แล้วก็ program ใช่ไหม product product สิ่งมันเปลี่ยนเลยไง จาก pro product ก็เป็น pro product เมื่อกี้ของอาจารย์แคนาดาสระแอใช่ไหมก็เป็นเคเนเดียนเพราะฉะนั้นพอใส่สเตรสย้ายสเตรสสิ่งจะเปลี่ยน เมื่อไหร่สเตรสเสียงจะดังเต็มที่เป็นเสียงจริง ๆของเขา พอลดเสียงไม่สเตรสก็จะกลายเป็นเออแต่ถ้าเราจับแพทเทิร์นได้ก็แป๊บเดียวเรื่องสเตรสก็คือว่าเมื่อไหร่อันสเตรสมันจะมีกฎให้เด็กเมเจอร์อังกฤษท่องไว้ว่า all unstressed while become sure ซึ่งก็คือสระตัวไหนที่ไม่สเตรสเลยเนี่ย ก็จะกลายเป็นเสียงเออแต่ถามว่าสรุปตอบคำถามอาจารย์แรกก็คือว่า นักศึกษาไทยมีปัญหาอะไรบ้าง จริงๆ ปัญหาก็ไม่ใหญ่มากนัก แก้ได้ถ้าตั้งใจจะแก้ก็คือเรื่องของอิทธิพลของภาษาแม่นะเสียงเราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปฝึกเพิ่มนะแล้วก็เราอ่านไม่ถูก ตัวสะกดไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนนะฝรั่งเขายังมาเรียนภาษาไทยเลยนะเขาถามดิฉันว่ากอบออ่านว่าอะไรจันเกอร์เบอร์เหรอบอกไม่ใช่กอบออ่านว่ากบอ้าวลักษณะอยู่ไหน อยู่ในนั้นแหละ it's there hidden อยู่ข้างในของคนไทยเราก็เหมือนกันเวลาเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหม อ่านคำว่านีอย่างเงี้ย K N W E เราก็จะไม่อ่านว่าคนี่เราจะอ่านว่านี่เราก็ต้องเรียนต้องเรียนเยอะเนาะจะสนุก อาจารย์พอจะช่วยแนะนำวิธีแก้ไขการออกเสียงหรือว่าพัฒนาการออกเสียงได้ไหมคะอันนี้อาจารย์หมายถึงในระดับ ในชั้นเรียนหรือว่าในระดับประเทศชาติเอาในเล็กๆก่อนในชั้นเรียนดีกว่าค่ะ ในชั้นเรียนเราจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าเราจะมีสเต็ปของเราเนาะก็คือว่าเราจะใช้เจ้าของภาษาเป็น role model role model เดี๋ยวต้องพูดให้ชัด we use a native speaker as a role model แล้วก็ใช้อันนี้เป็นเทปนะเราก็จะไม่บังอาจใช้เสียงอาจารย์ปนุษย์อัดเอง แต่ว่าอาจารย์ปนุษย์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นโค้ช ก็คือว่าเราเรามีเทรนนิ่งมาเราฝึกมา เราจะทราบว่าเด็กคนนี้ออกเสียงยังไงผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเราจะเราจะช่วยนำเขาได้ เช่นเขาออกเสียง thank you เนี่ยไม่ได้นะโค้ชก็จะบอก เช่นเขาพูดว่า thank you เนี่ยเราก็จะรู้อ๋อยูแลบลิ้นไม่พอนะโรงเรียนมัธยมเขาก็สอนมาเขาบอกแลบลิ้นเขาก็มาถึงเราเขาก็เลย thank you ก็ผิดอยู่แล้วแลบลิ้นแล้วไงอาจารย์บอก ไม่ใช่ อยู่ต้องเป็นฟิกทีฟฟิกทีคือเสียงเสร็จแทรกอยู่ต้องคาไว้นะอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนที่มีเทรนนิ่งมาเนี่ยควรจริงๆควรจะจ่ายค่าตัวแพงๆนั่นนี่กี่คน เพราะฉะนั้นเขาก็จะเนี่ยบอกว่าลิ้นอยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่คาบเอาไว้ หรือฉันก็จะบังคับให้เด็กทุกคนเอาคาบไว้เด็กก็ไปประเมินตอนนั้นว่าอาจารย์อาจารย์ออกเสียงทีเห็นถึงลิ้นไก่เลยว่าจะไม่ห่วงสวยหรอบอกไม่ห่วงว่าให้เด็กได้ก็แล้วกันนะว่า อ่าอยู่คาบให้ได้แล้วก็ฝึก อันนี้อันนี้เหมือนกับฝึกตีลูกปิงปองเนาะตีให้มันตรงจุดอันนี้ก็อย่างนี้แล้วก็บางทีเด็กบางคนมีดีเฟกต์เช่นลิ้นก็ติดอ่ะติดตรงเนี้ยก็มี4%เปอร์เซ็นต์นะตามสถิติ ก็จะบอกเขาว่าอยู่ไปคลิปนะไปหาหมอคลิปออกอันนี้ก็คือจะมีแค่สี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องตกใจนอกจากนั้นแล้วเนี่ย นอกจากมีโรโมเดลนะมีโค้ชแล้วนะคะแล้วก็ก็จะต้องมีการฝึก คือถ้าฝึกมากๆนะ้องเรียนก็ทำได้ แต่ทีนี้พอได้เสียง เสียงมันจะได้ แต่พอขึ้นไปปีสี่ปุ๊บ เขาก็จะลืม ก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมีอินเทอร์เนชั่น มีสเกสเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เราก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งก่อนจบ เพื่อฝึกอีกรอบหนึ่งเด็กของเราจบไปเนี่ยก็จะได้รับคำชมเชยนะอาจารย์ว่าพูดชัด แต่ถ้าเขาไปไม่ชัดเองทีหลังก็เป็นปัญหาของเขา ก็ทำวิจัยก็ได้ 70%ค่ะ แต่ทีนี้ในระดับชาติเนี่ย มันขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงแล้วก็ของโรงเรียนโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขามีอิสระกว่า เขาสามารถหาโรโมเดลได้ แต่ของเราเนี่ยบางทีเราบรรจุครูมาแล้วเนี่ยครูคนนี้พูดไม่ชัด เราจะเอาไปทิ้งที่ไหนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้สื่อเข้าเสริมนะเนี่ยแล้วก็คนต้องมีคือนักศึกษาหรือนักเรียนไม่จำเป็นต้องรู้ฟอนติกแต่ครูที่จะเข้าไปสอนอะในระดับชาตินะนี่คือว่าครูที่จะสอนวิชาการออกเสียงหรือภาษาอังกฤษต้องเรียนฟอนติกมา อย่างน้อยเขาจะรู้ว่า ที่เด็กพูดไม่ชัดเพราะอะไร ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาการออกเสียงของเด็กไทยด้วยค่ะฉันว่าเนี่ยจะถือโอกาสนี้แบ่งออกเป็น2องสองกลุ่มนะกลุ่มนักศึกษานี่ก็คือว่าเขาเรียกอะไรนะคีย์ไอเดียของเขาเรียกหลักหลักของการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือฝึกฝึกฝึก ทีนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ดีมากเลยเพราะมันจะมี AEC บางคนกลัว AEC ใช่ไหมดิฉันว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า เราจะมีนต่มีความจำเป็นต้องพูดแล้วใช่ไหมคะ เหมือนกับว่าถ้าเราเจอคนที่พูดภาษาอื่นไม่ได้เราตกลงกันว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางเป็นโอกาสดีเราจะต้องได้ฝึกนั้นการฝึกเนี่ยเราจะได้คำศัพท์ได้อะไรในขณะเดียวกัน เราก็จะต้องฝึกพูดให้เขาเข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจก็ฝึกอีกมันก็จะชัดขึ้น แต่ก่อนที่จะชัดเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยตัวเองด้วยการหาโรโมเดลอย่างว่าก็คือเดี๋ยวนี้ก็สบายมากเนาะแทนที่จะเล่นเกมเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็น ดูคลิปดูอะไรที่เป็นบทสนทนาหรือเป็นการเรียนด้วยตัวเองสื่อเยอะมากนี่สำหรับเด็กๆ ที่จะฝึกตัวเองทีนี้ถ้าในระดับชาติเนี่ยดิฉันอยากจะไม่ทราบจะมีคนมาฟังหรือเปล่านะก็คือว่าในการคัดเลือกครูเนี่ยอย่างน้อย ครูต้องสามารถเป็นโรโมเดลได้นะคะแล้วครูก็จะต้องเป็นโค้ชได้คือจะต้องบอกได้ว่าเด็กผิดตรงไหนเพราะอย่างอย่างครูสอนว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นทักษะมันว่ายน้ำนะ ก็คือครูต้องว่ายน้ำเป็นก่อนครูถึงจะทราบนะว่าเออมันไม่ลอยเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอลอยแล้วก็ลอยละทีนี้แล้วครูก็จะต้องบอกได้ว่าเด็กจะขยับตรงไหนอะไรเงี้ยถึงจะถูกต้องถ้าอย่างนั้นก็ออกเสียงได้ละทีนี้แก้ปัญหาในระดับออกเสียงได้ ยังไม่ได้แก้ปัญหาภาษาอังกฤษระดับชาตินะคะอาจารย์ก็ต้องไปฝึกคำศัพท์ไวยากรณ์อีกซึ่ง อันนั้นก็อาจารย์คงได้เชิญอาจารย์ท่านอื่นมาอีก แต่ว่าไม่ต้องสิ้นหวังนะคะมีโอกาสพัฒนาอยู่เสมอแหละถึงแม้ว่าในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เราอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ ซึ่งต่างไปจากภาษาเป้าหมาย แต่อย่างที่อาจารย์ประนุษได้แนะนำไว้เราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ โดยในส่วนของผู้สอนจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีที่ออกเสียงได้อย่างชัดเจน และช่วยฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยได้ออกเสียงอย่างถูกต้องด้วย และในส่วนของผู้เรียนเองก็จะต้องฝึกให้มาก ๆสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประนุษเป็นอย่างมากนะคะ ที่มาให้ความรู้สำหรับพวกเรา พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ